ซังคนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนวิธีการแต่งประโยคปฏิเสธกันนะคะ ประโยคปฏิเสธก็จะแบ่งเป็น 3 แบบเหมือนกันค่ะ แบบแรกเป็นปฏิเสธแบบคำนาม แบบที่ 2 ปฏิเสธคำคุณศัพท์ และแบบที่3ปฏิเสธคำกริยาค่ะ เรามาเริ่มที่ปฏิเสธแบบคำนามกันก่อนนะคะ แพทเทิร์นจะเรียงเป็น ประธาน วะ หรือกะ คำนาม เดวะอาริมาเซนมาดูตัวอย่างกันนะคะ ถ้าต้องการพูดว่า ฉันไม่ใช่คนไทย วาตาชิวะไทยจิน เดวะอาริมาเซน วาตาชิวะไทยจิน เดวะอาริมาเซน ไทยจินแปลว่าคนไทยค่ะ คุณไม่ใช่คนญี่ปุ่น อานาตาวะ นิฮงจิน เดวะอาริมาเซน あなたは日本人ではありません日ิ人งนแปลว่า คนญี่ปุ่นค่ะ สำหรับแพทเทิร์นนะคะ จะเรียงเป็น ประธาน วะคำนาม ตามด้วยเดวะอาริมาเซนที่หมายถึงการปฏิเสธค่ะ เขาไม่ใช่คนต่างชาติคาเรวะไกคุกุจินเดวะอาริมาเซนคาเดวะ 外国人ではありません外国人แปลว่า คนต่างชาตินะคะ เธอไม่ใช่นักเรียนค彼女は学生ではありません彼女は学生ではありませんคุณพ่อไม่ใช่คุณครูโอโต้ซังวะเคียวชิเดวะอาริมาเซนโอโต้ซังวะเคียวชิเดวะอาริมาเซน คุณแม่ไม่ใช่พยาบาลお母さาซังว่าคังโคฟุเดวะอาริมาเซんาซังว่าคังโคฟุเดวะอาริมาเซพี่สาวไม่ใช่หมอお姉เน่ซังว่าอิชおเดวะอาริมาเซนเน่ซังว่าอิชเดวะอาริมาเซนพี่ชายไม่ใช่ตำรวจお兄นん่ซังว่าเคซんิเดวะอาริมาเซน お兄さんは警察員ではありませんถัดมานะคะ ประโยคปฏิเสธของคำคุณศัพท์ค่ะ เมื่อนำมาปฏิเสธนะคะ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยเสียงอีจะมีวิธีการแต่งประโยคแพทเทิร์นเหมือนคำนามเลยค่ะ คือ ประธาน วะคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 เดวะอาริมาเซนที่เป็นการปฏิเสธค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเดองนี้ไม่เงียบนะคะ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโคโนมะจิวะชิตกะเดวะอาริมาเซนโคโนมะจินะคะแปลว่าเมืองนี้ ชิตกะแปลว่าเงียบโคโนมะจิวะชิตกะเดวะอาริมาเซน แปลว่าเมืองนี้ไม่เงียบค่ะ แถวนี้ไม่คลึกครื้นこのอはにぎやาではありませんこの辺แปลว่า แถวนี้นิกิยากะแปลว่าคลึกคืนこのเはにぎやาではありませんแปลว่า แถวนี้ไม่คลึกครื้นค่ะ คุณตาไม่สดใสร่าเริง おじいさんは元気ではありませんおじいさんは元気ではありません元気แปลว่าสดใสร่าเริงไม่ชอบผัก พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า野菜が好きではありません野菜が好きではありません野菜แปลว่าผัก好き แปลว่าชอบค่ะ ไม่เกลียดของเผ็ด辛いものが嫌いではありませんของเผ็ด คือคาร่ายโมโนคิไรแปลว่าเกลียดนะคะ ทีนี้จะสังเกตว่าคำว่าคิไรนะคะ ลงท้ายด้วยเสียงอีแต่ว่าตัวนี้นะคะจะเป็นข้อยกเว้น จะนับอยู่ในกลุ่มของคำคุณศัพท์กลุ่มที่ 1 เพราะฉะนั้นจะมีวิธีปฏิเสธเหมือนกับคำนามค่ะ ฉันไม่กลับบ้าน私は家へ帰りません私は家へ帰りませんคุณป้าไม่กินข้าวおばさんはご飯を食べませんおばさんはご飯を食べませんคุณลุงไม่นอนおじさんが 寝ませんおじさんが寝ませんお姉さんが本を読みませんお姉さんが本を読みませんน้妹が歌を聴きません妹が歌を聴きません